ไม่เกี่ยวกับรอบเอว ไม่เกี่ยวกับหางตา ไม่เกี่ยวกับคืนวันที่ผ่านไป จะอ่อนใจ จะเพลียเหนื่อยล้า ถ้ายังอยากหาโลกในใจ ให้มันเจอ เกี่ยวกับเรียวแรง ไม่เกี่ยวกับบ้านไกลไม่เกี่ยวกับดวงดาวที่แวววาวสุขสกาวจะจริงแค่ไหน ไม่เลยไม่สายที่จะฝัน คนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้าอันกว้างใหญ่ มองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำก็ช่างเขาคงมีดาวบางดาวรอเรามองซ้ำบ้างใช่ไหมให้ย้ำมันต่อไป ให้ฝันมันต่อไป เจ็บหัวก็ช่างมัน อย่าหยุดก็แล้วกัน จะเปลี่ยวจะเดียวได้ ไม่มีใครอยู่เคียงกายสักคนหนึ่งนั้นให้ใจมีฝันอยู่เคียงใจ ังมองฟ้าตรงที่เก่า ใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำก็ช่างเขา คงมีดาวบางดาวรอเรามองซ้ำบ้างใช่ไหม ให้ย้ำมันต่อไป ให้ฝันมันต่อไปจะมองก็ช่างมัน อย่าหยุดก็แล้วกัน จะเปลี่ยวจะเดียวได้ ไม่มีใครอยู่เคียงกาย สักคนหนึ่งนั้น ให้ใจมีฝันอยู่เคียงใจ สักวันหนึ่งนั้น ให้ใจมีฝันอยู่ ่เคียงใจซุปเปอร์ซิก60 อัจฉริยะพันเก่า